สามารถปรับตามหนูนะได้เลยเนาะคะ่ะสำหรับหาเเปอร์ซ็นต์ของเงินทุนนี่ไม่แลกส่วนมากหนูนะสิเริ่มที่ 100 บาทเนาะคะ่ะแต่เมื่อนี้ขอมาด้วยหาร้อยบาท โอ้โหมาเต็มแถวแบบซี่ร้อยแปดสิบบาทมาว่ะ ได้บิ๊กวินเปิดเข่าก็เอาเลยสามร้อยสี่สิบบาท โอเคค่ะอ่ะ เดี๋ยวขออธิบายสูตรหาเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนของหนูนะก่อนเนาะ สำหรับสูตรหาเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนเนาะค่ะ หนูนะจะใส่ทุนหนึ่งร้อยบาทเนาะที่ว่าเล่นกันประจำอิลีแล้วที่นี่เขากะดันขึ้นไปเรื่อยๆ ค่ะแล้วเขาจะใส่ทุนหนึ่งร้อยบาทหนูนะใส่ไม่หกบาทเนาะค่ะสำหรับทุนสองร้อยหนูนะสีใส่ไม่สิบห้าบาทหรือสิบสองบาทกะเลือกกันได้สำหรับหาร้อยหนูนะสีใส่ไม่สามสิบบาทค่ะ เปลี่ยนอีกเทียหนึ่งกับตอนพันหนึ่งอันนี้หนูนะสีไส้หกสิบ แล้วกะไปเปลี่ยนอีก 2,000 เนาะค่ะ ไส้ร้อยหาสิบโอเคโลมาซีช่อง 80 บาท แจกัน โอเคมาสำหรับสูตรหาเเปอร์ซ็นต์ของเงินทุน กะแนะนำเลือกเวลาเล่นดีๆ กันอีกเช่นเคยเนาะค่ะสำหรับเวลาที่หนูนาแนะนำก็จะมีเก้าโมงหนึ่งทุ่ม ไปร้องเล่นเมืองแล้วกะเขาดีอยู่แต่ว่า กะจังไรอะมันก็ถือว่าเขาดีอยู่อะแล้วก็ช่วง บ่ายสองบอกไปยังบอกไปแล้ว ล่ะ เก่าโมงบ่ายสองหนึ่งทุ่ม แล้วกะตีสองส่วนช่วงเวลาอื่นๆนี่ กะเขายุ่เนาะค่ะแต่กะเสีย คืนคือกัน โอเค กะเลนนี่กะ ต้องยอมรับความเสี่ยงน้ำเนาะค่ะเลนมันกะมีได้มีเสียเป็นเรื่องปกติบ่แม่นเลนเสียเราม่งงอเงที่หลังนี่อันนี้บ่แนะนำเนาะค่ะบ่แม่นว่าหนูนาบ่เลนเสียกะเสียคือกันเนาะค่ะตะวาที่เอามาลงนี่กะคิดว่าเป็นไฮไลท์กันแล้วกันเนาะ โอเค โอ้โห เออนั่นละหาสิบบาท เอ่อสำหรับโลมานี่หนุนนะ คิดว่ามันอาจจะแตกเราเขาบ่หลาย คือพี่จีแต่โอกาสได้นี่มันหลายกว่าแน่นอนค่ะเนาะค่ะคนที่เล่นกะอาจจะหู้ดีว่าการที่เขาเล่นพี่จีทุนหนึ่งร้อยกับการที่เล่นโลมาทุนหนึ่งร้อยเนี่ย มันต่างกันอิหลีโอกาสได้นี่โคตรต่างกันเลยพี่จีเนี่ย บ่หอดนาทีอ่ะเบออีหลีซะ เบิร์ดเบิร์ดอีหลีหมุนแบบหมุนไว้แล้วก็เบิร์ดไว้น้ำเนาะค่ะ บ่ค่อยได้ แต่ว่าเวลามันแตกเนี่ย มันได้หลาย ผลตอบแทนมันสูง มันกะ เออ ตามนั้นละโอเค มาหาสิบบาท ความเสี่ยงมันสูงค่ะ ตอบแทนมันก็สูงเนาะค่ะ สำหรับโลมาเฮานี่ ได้หน่อย แต่ว่ากะ การันตีว่ามันได้แท้ๆสำหรับหนูนะว่าเหรียญโลมานี่มวนกว่านะคะโอเคมา ดาบมงกุฎ โอเค บวกมา 80 บาทเนาะค่ะ เออโอ้โหร้อยเจ็ดสิบบาท มาว่ะ ตอนนี้เจ็ดร้อยสามสิบแล้วเนาะค่ะ เดี๋ยวนูนะก็ะจัดต่โอ้โห มาแบบสิร้อยเก้าสิบบาท ได้โล่เต็มช่องเลย เมื่อกี้ได้โล่เต็มช่องนะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทแปดร้อยเก้าสิบโอเคยี่สิบบาท เดี๋ยวสิ รับไม่อีกเที่ยนึงตอน 1,000เนาะค่ะโอเค ตอนนี้กันยังอยู่ที่ 700โอ้โหมาอีกร้อยสี่สิบบาท 760 บาทเนาะค่ะตอนนี้บวกอีกร้อยสี่สิบเป็นเก้าร้อยโอเคเอออีกสามอีกสามสิบโอ้โหแจกันมาเรื่อย ๆ เลยเนาะค่ะ อันเนี้ยคือขอดีของโลมาถามเลยพี่จีแตกดูแบบสี่บอกะแตกดูเพื่อกันแต่ว่า โอกาสโอกาสเขาโลมาจังไหนหนูนะว่า มันกันยังหลายกว่าคือเก่าเนาะค่ะมา มากเลยโลมากกับอวยโลมากสิละโอเค ไปเก้าร้อยยี่สิบบาทแล้ว อีกแปดสิบบาทเดี๋ยวหนูนะสิเปี้ยนใหม่เนาะค่ะยี่สิบมา ขออนุญาตกดเรื่อย ๆ เลยเนาะค่ะ ถามว่าใส่ออโต้ดีบอออโต้มันก็ดีค่ะ แต่ว่ากดเองมวนกว่า ไปค่ะ อีกยี่สิบมาอังุ่นแถวหนึ่งอังุ่นแถวหนึ่งหกสิบบาท เออ โอเคค่ะหนึ่งร้อยสิบบาทเก้าร้อยหกสิบอะอีกสี่สิบบาทหนึ่งสู เออ โอ้โห แถวหนึ่งมาแบบซีหนึ่งร้อยแปดสิบมาอังุนอีก โอ้โห เสียดายไม่ได้เข่าฟีสปินเนาะหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบแล้วค่ะ ปรับไหม โอเคหกสิบเออ โอ้โหสองร้อยแปดสิบมันเข่าดีจริงเสียเข่าดีแบบแตกดูอะพวกแถวนึงอย่างมาดูเนาะค่ะ แต่ว่าเสียดายว่ามันได้หน่อย โอเคมาอีกยี่สิบบาท อยากได้มงกุฎว่ะโอเคอีกยี่สิบร้อยยี่สิบโอ้โหองุ่นมา อีกสี่ช่อง เออโลมาอีก นั่นละมาอีกสี่สิบบาทนูนาเคยได้มงกุฎนะ มงกุฎตอนที่ว่าไส้ไม่ร้อยหาซิบตอนนั้นได้มาหาพันเนาะค่ะอ้าวคอมโบหกแล้ว มา ฟรีสปินสิบครั้งสามร้อยยี่สิบบาทเนาะค่ะฟรีสป เป็นมาละเออ สีช่อง 320 โอ้โหสะสมไว้ที่640 บาทเนาะค่ะกะหมุนไปเรื่อยๆอ่ามาอีก 20 บาท ขออีกดิ ขออีกดิบอมา เออบอมา เออ นั่นละ มาแจกัน โอ้โห ดาบขวานบ่ตก โอเคบอเขาเลย ไม่สุดท้าย เอ้ย40 บาทมาอยู่อ่ะ โอเคอีก 40 มา ไม่สุดท้ายของเขาขอแถวหนึ่ง ขอแถวนึง โอเคอีกยี่สิบบาท บวกมาทั้งเบรดเจ็ดร้อยแปดสิบบาท เนาะค่ะสำหรับฟิสปินรอบนี้อ่ะอีกสี่สิบเดี๋ยวเขาได้เปลี่ยนไหมโอเค อีกสี่สิบบาทแต่ว่าเมื่อกี้เขาหมุนไปหกสิบโอเค เออ อีกหกสิบองุ่นมาอีกยี่สิบโอ้กะบ้าในเปลี่ยนคือเก่า เออสามร้อยโอเค มาตอนนี้เขาได้ปรับไม่รอบสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะ เดี๋ยวขออนุญาตดันไปร้อยหาซิปโอเค ตามสูตรของเขาเลยเนาะคะ่ะ พยายามเล่นตามสูตรไว้เล่นน้ำเล่นเล่นน้ำหนูนะนี่หนูนะแนะนำเวลา 3 ช่วง นั่นก็คือ9โมงบ่ายสองทุ่มนึงเห็นคนไม่บอกว่าเขา อันนี้กะแล้วแต่เนาะคะ่ะกับพิจารณาเอาเลากะช่วงตีสองโอเค650บาท มาร้อยห้าสิบโอเค โล อีกสี่ช่อง โอเค บวกมาหาร้อยห้าสิบเนาะค่ะสามพันละ เออหนึ่งแถวหกร้อยโอ้โห หากว่าได้ดาบขวาน แถวหนึ่งนี่น่าจะพันหาบอโอเคสามร้อยมงกุฎมาสองร้อยสิงโตนี่น่าจะสองพันมงกุฎ หาพันทหาร นี่ น่าจะ มือนึงบ่บ่แน่ใจ โอเค มาอีกสี่ร้อยว่ะ โอ้โห เสียดาย ดาบขวานเบื่งว่ะ หากสมมติตกเป็นโล่ นะ ได้มาเจ็ดร้อยห้าสิบอะมา อีกร้อยห้าสิบดาบขวาน เออ โอ้เสียดาย โอเคตอนนี้ UTC พันแล้ว นะคะอีกสองร้อยโอเคสี่พนสองแล้ว อีกห้าสิบบาทโอเคอีกสองร้อยอ้าได้ดาบขวานเมื่อกี้ไว้นึกว่าตัดสิบได้มาอีกห้าสิบบาทอีกครั้งนึงกับว่าเขาอู้ว่าสิเขาพี่สปินกับว่าเขาให้แม่งโอเคค่ะเดี๋ยวเอ่อการเล่นโลมาให้มันดันไปหอดมือเนี่ยอ่ะหนูนะแนะนำเลยว่ามันเฮ็ดได้บ่มันเฮ็ดได้เนาะค่ะ แต่ว่ามันต้องใส่เวลาโดน หากว่าเล่นนี้ต้องแบบ เล่นอยู่กับมันโดนๆเนาะค่ะโลมานี่เป็นเกมที่ต้องใส่เวลากับมันเนาะค่ะต้องให้เวลากับมันแน่เราแบบมีหลายคนนะมักจมหนูนะเนี่ยหนูนะจำซื้ออะไรอยู่นะว่าหนูนะมักเล่นโดนอะ่ะกับมันกำลังมวนอะ่ะ กันเล่นแล้วเนาะบ้าบอคนกำลังมวนหนูมา บอกให้เซาจังไดโอเคค่ะ ตอนนี้อยู่ที่สามพันเจ็ดเราขึ้นขึ้นลงลงว่าไปใส่เนาะเอออีกหาสิบบาท ได้โล่นั่นละโอเคค่ะ โไปใส่ยักเที่ยย่านโดนอยู่ เอาอยังสิเดี๋ยวฮอดหาพันหนูนะเซาก็แล้วกัน เดี๋ยวหนูนะสิเอ่อโอ้โห มาอีกสามร้อย เดี๋ยวหนูนะสิถือค้นจมเนาะค่ะว่าเล่นโดนมักจมมิหลีล่ะโอเคมาอีกร้อยนึงสังว่ะ โอเคเท่าใดเราเนี่ยสามพันหกอู้มไปใส่เทียร้อยหนึ่งอือหือร้อยห้าสิบ โอ้โห เสียดายมงกุฎอะ ถ้าตรงดาบขวานเป็นมงกุฎนะย่างหน่อยกับสองพันแล้วล่ะ โอเค เออ เอาบอกเขาเลย เออ มาแถวหนึ่งเจ็ดร้อยห้าสิบบาท โอเคค่ะ โล่หนึ่งแถวจะได้เจ็ดร้อยห้าสิบองุนกับแจกันแถวหนึ่งสิได้เอ่อสามร้อยเอ่อดาบขวานี่น่าจะพันหาบ่โอเคไม่อีกห้าสิบ ดาบขวานพันหาสิงโตน่าจะสองพันหานะ แล้วก็เอ่อมงกุฎหาพันทหารมื่นนึง ประมาณนี้โอเคค่ะบวกไม่อีกหกร้อยถามว่าเป็นอย่างคือว่ากดเข้าไปอ่านในอินโฟโอ้โหมาสองงพันนหึ่ร้อยบาท โอเค มาแล้วมา อีกร้อยนึง ได้เข่าบิ๊กวินสสอองงพันร้อยบาทอ่ะโอเคเดี๋ยวหนูนะเซาซัมนี่ก็แล้วกัน ถ้าสมมติถามว่าแตกเท่าไหร่คือว่ากดเข้าไปอ่านในอินโฟ นูน่าสิบอกเลยนะคะว่าหนูน่าเป็นคนที่แบบบ่อ่านคู่มือได้ได้อีหยังมากก็คือย้อนคู่มือถิ่มเนาะค่ะ กะเป็นคนจังซี่ละโอเคค่ะ เดี๋ยวมื้อนี้จังไดหนูน่ากะ ขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะ พอกันไม่คลิปหน้าเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ